โอ้ยดอกนี้สุดเกินกับท่านผู้ชมฮะโอ้ยดอกนี้เป็นมือแนวดี โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะผมนี้เราก็อยู่กับเกม Fortune Rabbit นะฮะท่านผู้ชมฮะเกมนี้ก็ตกเป็นเกมเก่าไปแล้วนะผมเพราะว่ามีเกมใหม่มาแทนแล้วนั่นเองนะผมนะมาดูนะผมนะมีเกมใหม่มาแทนแล้ว จะยังแตกดีหรือเปล่านะท่านผู้ชมฮะถ้าแตกดีก็ไปลองไปตามกันดูได้นะครับคุณผู้ชมฮะเกมกระต่ายท้องของเรานั่นเองนะผมนะเบ็ดเก้าสิบละกันนะผมทุนที่หมื่นห้านะผมก็มีเกมอะไรปาร์ตี้ของเกม เกมใหม่อะมาแล้วท่านผู้ชมฮะเกมใหม่บอกเลยแตกดีแตกเดือดแน่นอนนะครับผม เออยังไงมามาดูเกมกระต่ายน้อยละกันนะฮะ ผมนะ ว่าจะยังโอเคอยู่หรือเปล่านะผมโอเคครับลองตามดูนะจ๊ะเออยังไงเบ็ดเก้าสิบนะผมช่วงนี้เบ็ดเก้าสิบมันมาแรงมากเลยท่านผู้ชมฮะตั้งแต่ดีเกินนะผมนะพอไม่ค่อยได้เล่นเองฮะส่วนมากจะเล่นเบ็ดร้อยนะฮะสิบร้อยยี่อะไรประมาณนี้นะ ผมนะ เออมายังไงป้าบมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า มาอย่างเงียบดิเ่ออาจจะแบบไม่แตกแล้ววะนะ ผมไม่เป็นไรลองดูสักพักละกันนะ ผมนะถ้ามาแตกค่อยเปลี่ยนเกมเล่นละกันนะผม ปืบเข้าให้เงียบเงาเปล่าเปียบอ้างวะเอออาจจะยังแบบไม่เคยเล่นเบ็ดเก้าสิบเลยหรือเปล่าวะหรือแบบอะไรวะเนี่ยเปลี่ยนไม่เป็นร้อยดีกว่าไหมนะฮะผมรู้สึกว่าจะเงียบยาวเหลือเกินนะฮะ ผมนะ อาจจะช่วงแรกก็ได้นะผมไม่เป็นไรนะ เออนะฮะผมนะไปสักหน่อยนะผมมันก็ยังไม่ได้กินเยอะอะไรมากมายผมกดแค่ไม่กี่ตาเองนะฮะเออ น้อยจ้าขอเดือดๆ ดอกนี้ขอเดือดๆ นี่ไงบอกแล้วมันเงียบๆมันเราแต่งหนักให้นั่นเองนะครับผมมันไม่แต่แบบโบวะช็อตน้อยช็อตเล็กให้นะผม มันรอช็อตใหญ่ๆ มาเลยสวยๆ เต็มหน้าไปดอกนี้เต็มคาราเมลสุดที่สุดนะผมน่าจะได้ตัวแพงสุดแล้วนะครับผมนะเออมาโดดมาโดดมาเอ้ยไม่ใช่โดดดีมันแบบ เหมือนกะจายนี่ผมแปดแปดฟีเจอร์ หมุนแล้วผมเกมนี้จะแหวกแนวกับเพื่อนหน่อยผมเกมสายโดดสามช่องแบบนี้นะปกติมันจะลุ้นตัวเข้า ใช่ไหมอันนี้คือลุ้นตัวนี้เลยนะผมนะ ถ้าเข้าครบ5 ตัวก็จะจ่ายจะรวมกันนะ ผมจะรวมจ่ายนะผมเออ นะผมเกมกระต่ายนะผมชอบเหมือนกันนะผมนะแบบนี้นะเออมันมีโอกาสแบบได้ลุ้นเยอะกว่าอะไรประมาณนี้นะผมนะ ลุ้นแหละรอบอะไรนะผมนะไม่เหมือนพวกบัวพวกอะไรนะผมนะลุ้นไม่เข้าเข้าเข้าน้อยล้วเดี๋ยวก็จบนั่นเองนะผม เออตายน้อยยังน่าเล่นอยู่นะเออถ้าใครยังไม่เคยเล่นนะฮะผมไปลองไปตามกันดูได้นะผมแตกอยู่นะผมช่วงนี้นะฮะตายน้อยผมนะโอ้โหยังเอาดีครับผมแตกมาเท่าไหร่แล้ววะนั่นโอ้โหหกพันห้าพันก็ถือว่าแตกแล้วสำหรับผมนะฮะมายังไงอีกหนึ่งทีโอ้ยดอกนี้สุดเกินกันท่านผู้ชมฮะโอ้ยดอกนี้เป็นมือนะเอาดี โอ้ยสี่พันห้าสีม่วงสองอันน่ะสุดเกินรวมแล้วได้เท่าไหร่หมื่นหกยังสุดอยู่นะผมเทมกระต่ายทองนะโอ้ยเป็นเราไปตามกันดูได้เลยนะผมเอาเรื่องจัดจันนะฮะผมนะ เออแตกแล้วก็ต้องพอนะผมนะอย่าไปเล่นนานนะผมเล่นนานจะโดนดูดคืนนะ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะจ่ายไม่อีกนะผมแต่นี่ก็มาอีกหนึ่งพันเบาๆนะฮะสวยเกินนะฮะผมยังไง มา มาอีกเป้าสวยครับผม ยังไหลเรื่อยๆอยู่นะฮะยังไหลเรื่อยๆจะตายน้อยนะครับผมนะโอ้ยดอกนี้มาอีกสี่พันครับผมกลางนอกก็เดือด เอาดีครับผมโอ้ยเบ็ดเข้าสิบเร่งนำโชคสวยๆนะท่านผู้ชมฮะโอ้ยเอาเรื่องจัดๆนะครับผมนะโอ้ยสุดสุดสุดสุด สุด โอ้โหน่าจะ น่าจะเงียบแล้วมั้งผมเมื่อกี้ได้มาหลายช็อตแล้วนะผมนะพอแล้วผมตอนนี้ก็ถือว่าโอเค นะผมนะดูนะผมนะ พอมันจ่ายมาแบบจะเก่งง่ายๆถ้ามันจ่ายจ่ายมาติดๆกันนะผมมันก็จะเงียบยาวไปเลยนะฮะ เออแบบนั้นคือพอก่อนได้เลยนะผมนะเว้นวันจักสองสามวันกลับมาเล่นใหม่นะ หรือเป็นอาทิตย์ก็ได้นะครับผมนะ โอเคผมจบที่สี่สิบห้าเคนแล้วกันนะ ผมมาเชิญเกมต่อไปแล้วกันฝากกดไลค์กดตร์กดดิ่งกันด้วย คนที่รับชมนะครับ สวัสดีครับ